BTS จีมินได้กลายเป็นศิลปินเปิดตัวเดี่ยว K-pop คนแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตบีบอร์ดฮอต100 ด้วยเพลง Like Crazy ก่อนหน้านี้ ความสูงสุดสำหรับศิลปินเดี่ยว BTS จีมินได้กลายเป็นศิลปินเปิดตัวเดี่ยว K-pop คนแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตบีบอร์ดฮอต100 ด้วยเพลง Like Crazy ก่อนหน้านี้ความสูงสุดสำหรับศิลปินเดี่ยว ตามที่บีบอรายงานจีมินเป็นศิลปินเดี่ยวเกาหลีคนแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตฮอต100 และ Like Crazy เป็นเพลงที่ 66 ในประวัติศาสตร์ของบีบอที่เดบิวต์ในอันดับหนึ่งไม่เหมือนกับบีบอ200 ที่มีสระโอฟัสหลักๆที่ยอดขายอัลบั้มฮอต 100ชาร์ตนำเสนอการรวมค่าสตรีมดาวน์โหลดยอดวิว YouTube และการเล่นทางวิทยุเพื่อกำหนดอันดับการสำเร็จรูปนี้ ต้องการไม่เพียงแค่การสนับสนุนของแฟน แต่ยังเสนอเสียงรับรองจากประชาชนทั่วไปไลค์ครซีบันทึกยอดดาวน์โหลดและยอดขายซีดีรวม 254,000 รายการสตรีม 10 ล้านครั้ง และเล่นวิทยุ 64,000 ครั้ง ในช่วงสัปดาห์ 24-30 มีนาคม BTS เคยขึ้นอันดับหนึ่งของชาร์ตฮอต100-17 ครั้งด้วย 6 เพลงได้แก่ Dynamite Butter Permission to Dance Savage Love Version Remix Life Goes On และความร่วมมือกับ Coldplay My Universe BBO รายงานว่าจีมินได้เข้าร่วมกลุ่มศิลปินที่สามารถขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตฮอต100 ทั้งในฐานะกลุ่มและศิลปินเดียว ความสำเร็จนี้ยิ่งคือความหมาย เพราะว่า BBO เปลี่ยนวิธีการจัดอันดับชาร์ตในปีที่แล้ว บีบอเปลี่ยนกฎเกี่ยวกับการดาวน์โหลดหลายครั้งลดจำนวนการดาวน์โหลดต่อสัปดาห์ที่นับได้จาก 4 เป็น 1 เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากข้อกล่าวหาว่า กลุ่มแฟนคลับไอดอลกำลังปรับปรุงชาร์ตโดยการดาวน์โหลดเพลงอย่างมากมายมีคำวิจารณ์ว่า ตลาดสหรัฐกำลังพยายามยับยั้งเคป๊อปอย่างไรก็ตามจีมินได้แสดงความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ในฐานะศิลปินเดี่ยวอย่างมั่นใจแม้มีเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นไลค์เครซียังได้รับความสนใจในฐานะเพลงที่จีมินมีส่วนร่วม และได้แรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเดียวกันเพลงนี้ อยู่ในแนวดนตรี SYNTH Pop ซึ่งเกิดขึ้นในยุค 1970 และมีเสียงซินธิไซเซอร์ที่มีพลัง พร้อมกับน้ำเสียงเฉพาะตัวของจีมินคำร้องของเพลงนำเสนอเรื่องราวของคนที่ปรารถนาความรัก ที่สูญเสียจากความฝันของตัวเอง ติดอยู่ในแสงสว่างที่สวยงามสูญเสียตัวเอง แต่ก็ต้องการที่จะอยู่ในความฝันตลอดไป เกี่ยวกับการสร้างอัลบั้มนี้จีมินกล่าวว่า มันเริ่มต้นเมื่อสมาชิกแนะนำให้ฉันสร้างเพลงเมื่อปีที่แล้ว เมื่อฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเองต่ำ ในขณะที่ฉันทำงานเรื่องนี้อารมณ์ของฉันก็ค่อยๆดี ขึ้นอัลบั้มนี้มีความหมายในการเผชิญหน้ากับตัวจริงของฉันฉันประกอบด้วยอารมณ์ที่แท้จริง และตัวจริงของฉันที่ฉันยังไม่เคยแสดงให้ใครเห็นที่อื่น สมาชิก BTS เคยแสดงความรู้สึกความหมดหวังของพวกเขาในช่วงวิกฤตโควิด และจิมินก็ได้นำความรู้สึกที่เขามีในช่วงเวลานี้มาเขียนเนื้อเพลง และทำเพลงด้วย และผู้ฟังก็ตอบ สนองอย่างดีเช่นกันพลังของดารา ซึ่งมาพร้อมความจริงใจของจิมินได้สื่อสารถึงผลลัพธ์ที่มีค่ามาก ๆ ซึ่งเป็นการเป็นศิลปินโซโลที่แรกของเคป๊อปที่ครองอันดับหน้าในชาร์ตบีบอร์ฮอต 100